วัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาเข้าสู่บทเรียนใหม่ที่ชื่อว่ากลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การตลาดนะคะ มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยก่อนอื่นอาจารย์อยากให้ผู้เรียนนะคะ ทำความเข้าใจในองค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดในที่นี้นะคะ เราจะทำความเข้าใจในเรื่องของ 7 p s นะคะตัว P ตัวที่ 1 คือ Product เราจะใช้เรื่องของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ในที่นี้นะคะ ในธุรกิจสปาเราจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือผลิตภัณฑ์ที่สามารถจับต้องได้ อย่างเช่นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่เอามาใช้บริการลูกค้าค่ะ อย่างตัวโลชั่น ตัวสครับ ตัวน้ำมันหอมระเหยต่างๆ ที่มาใช้สำหรับนวดผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับความสวยความงาม เป็นเรื่องของผงสมุนไพรต่างๆ อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาใช้ในการให้บริการ เพราะฉะนั้นในการทำธุรกิจเราจะต้องเลือกสรรในตัวผลิตภัณฑ์ ว่าเราจะมีความแตกต่างยังไง ที่ให้ลูกค้าได้รู้สึกถึงความแตกต่างเพราะการได้รับบริการก็จะถือได้ว่า เป็นสิ่งที่เกิดความประทับใจนะคะ ผลิตภัณฑ์ในประเด็นที่ 2 ที่เกิดขึ้นในธุรกิจก็คือเรื่องของบริการ บริการหมายถึงสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ ในที่นี้หมายถึงเรื่องของการนวด การให้บริการด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องของการให้คำแนะนำ ให้ความรู้ความเข้าใจนะคะ สิ่งเหล่านี้ในฐานะที่เราทำธุรกิจในเรื่องของบริการและแพทย์แผนไทย ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้และมีความเชี่ยวชาญ เพราะลูกค้า ที่เดินเข้ามาหากเมื่อมีการให้ความเข้าใจความรู้หรือบริการที่ถูกต้องตามกำหนดนะคะ ที่เราวางไว้ก็จะเกิดความประทับใจตรงส่วนนั้น ซึ่งผลิตภัณฑ์อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถจับต้องได้นะคะ ในที่นี้ในรูปแบบของสปาเราก็จะเป็นลักษณะของการนวดนะคะ ซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะจะมีตัวอย่างที่จะให้ชมกันนะคะ ก็จะเป็นรูปแบบของสิ่งที่เกิดขึ้นในเมนูสปา ซึ่งในรูปแบบของธุรกิจนะคะ ก็จะมีลักษณะของการให้ facial treatment เป็นเรื่องของการให้บริการเกี่ยวกับหน้านะคะ เป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกาย อันนี้ก็จะเป็น full body นะคะมี body scrub มี eye treatment มีซาวน่ามี body ้ a s s a g ดก็จะเป็นเรื่องของ hot stone massage เป็นเรื่องของ aroma massage นะคะ Thai massage neck and shoulder massage นะคะ Thai massage leg and foot massage ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในสปาโดยทั่วๆ ไป เพราะฉะนั้นการที่เราจะมีผลิตภัณฑ์ในเรื่องของความแตกต่าง เราอาจจะมีเรื่องของตัวซิกเนเจอร์อย่างเช่นที่นี่นะคะบัวสปาเมนูก็จะมีตัวซิกเนเจอร์ที่เป็นลักษณะบัวสปาซิกเนเจอร์มาสซาดนะคะลักษณะเด่นก็เป็นการนวดทั้งตัวนะคะยกเว้นบริเวณหน้าท้องเทคนิคผสมผสานระหว่างการนวดสวีดิช การนวดอารมาเข้าด้วยกันด้วยน้ำหนักมือปานกลางไปจนถึงขั้นหนักทำให้รู้สึกว่าจิตใจเราเนี่ยรู้สึกปลอดโปร่งอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะ อันนี้ยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะ ตัวถัดมานะคะ ที่อยู่ในส่วนของการตลาดก็คือเรื่องของ price price ก็คือเป็นการกำหนดของราคาที่จะให้บริการว่าจะคิดราคาเท่าไหร่ วิธีการคิด price เอาแบบง่ายๆนะคะ อาจารย์อยากให้เป็นการคิดต้นทุนหมายถึงว่า price เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของต้นทุนของทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว product ตัวสถานที่ตัวการทำส่งเสริมการตลาด การเกี่ยวกับตัวคนค่าจ้างแรงงาน ลักษณะทางกายภาพที่เรานำมาสร้างขึ้นนะคะ กระบวนการโปรเซ เศษต่างๆ เอามารวมกันแล้วหารด้วยตัวลักษณะของโปรดักต์แต่ละโปรดักต์แล้วก็ออกมาเป็นราคาที่อยากจะตั้งแล้วบวกด้วยกำไรที่เราอยากจะได้นะคะ ก็อยากจะให้ลองศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือนะคะ ส่วนตัวที่ 3 สถานที่ก็คือสถานที่ที่จะให้บริการในที่นี้ก็คือเราจะคำนึงเรื่องของทำเลที่ตั้งนะคะว่ารูปแบบของสถานที่ที่เราเลือก จะตั้งอยู่ตรงบริเวณไหนแหล่งท่องเที่ยวแหล่งการค้า แต่อันนี้เราต้องพิจารณาว่ารูปแบบสปาที่เราเรียนกันไปแล้ว มีทั้งหมด 7 รูปแบบเราจะตั้งสถานที่แบบไหน ก็ดูว่าเรามีกำลังในการลงทุนในรูปแบบสปาแบบไหน สถานที่เราก็จะได้มาพิจารณาร่วมด้วยในลักษณะกลยุทธ์นะคะว่า ดึงลูกค้าที่มีความเป็นต่างชาติ แล้วเข้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วเน้นจุดขายก็คือเป็นทะเลสมมตินะคะ อันนี้เราก็คิดว่าสถานที่ก็คือต้องเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทะเลเช่นพัท ยาหรือหัวหินหรือภูเก็ต เกาะสมุยนะคะ ตัวที่ 4 ที่อาจารย์อยากจะให้ทำความเข้าใจก็คือเรื่องของโปรโมชั่น โปรโมชั่นจะมีส่วนย่อยลงไปอีกคือ เขาเรียกว่าโปรโมชั่นมิกตัวที่1นนะคะในเรื่องของโปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการตลาดตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นเรื่องของการใช้คนในการทำการตลาด เราจะใช้พนักงานในการแนะนำสินค้าของเรา ซึ่งอาจจะแฝงอยู่ในพนักงานในส่วนของพนักงานต้อนรับ ก็จะเป็นเรื่องของตัวที่ 1 ของการส่งเสริมการตลาดนะคะ ตัวที่ 2 ของการทำการส่งเสริมการตลาดก็คือการทำโฆษณาการทำการโฆษณาจะทำให้คนเนี่ยรู้จักและจำผลิตภัณฑ์ หรือสถานที่ของเรา เราได้นะคะซึ่งอาจจะเป็นทางช่องทางของสื่อวิทยุของโทรทัศน์ หรือสื่อหนังสือพิมพ์ ที่จะทำการโฆษณาธุรกิจของเรานะคะ ตัวที่ 3 เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เราจะทำการพูดถึงข้อมูลของสถานที่ของเราทำการพูดถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราว่ามีอะไรยังไงบ้าง ที่จะให้ลูกค้าได้รู้จักการประชาสัมพันธ์จะเน้นเรื่องของรายละเอียดนะคะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในธุรกิจของเราว่ามีอะไรยังไงบ้างให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจอันนี้เป็น คำนิยามที่จะทำความเข้าใจจะได้ไม่เกิดความสับสนระหว่างการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์นะคะ ตัวที่3นะคะจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายค่ะซึ่งจะเป็นตัวที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของการลดแลกแจกแถม อันนี้เราก็ต้องมาวางแผนกันว่าผลิตภัณฑ์ของเราหรือบริการของเรา ตัวไหนที่สามารถที่จะลดราคาได้บ้าง หรือจะมีการใช้บริการจำนวน3ครั้ง แถมผลิตภัณฑ์หรือให้บริการสักหนึ่งครั้งอันนี้เป็นกิจกรรมลดแลกแจกแถม เรียกว่าการส่งเสริมการขายตัวหนึ่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การส่งเสริมการตลาดหรือโปรโมชั่นหรือทั้ง 4 ตัวเราเรียกว่าโปรโมชั่นมิกนะคะโดยพื้นฐานแล้วมันจะมีด้วยกัน4ตัว Product Price Place Promotion อาจารย์อยากจะเพิ่มเติมเข้าไปอีก 3 ตัวนะคะสำหรับการทำธุรกิจในเรื่องของธุรกิจสุขภาพก็จะเป็นในส่วนของ บุคคล personal บุคคลในที่นี้อย่างที่อาจารย์บอกอะค่ะว่าพนักงานเป็นตัวสำคัญ เพราะฉะนั้นเราจึงมีความจำเป็นจะต้องคัดเลือกตัวพนักงานเข้ามา จะต้องเลือกคนที่มีเรื่องของจิตใจที่รักการบริการ จะเป็นเรื่องของการเข้าใจผู้อื่น การที่จะอยู่ร่วมกับคนนะคะ เราต้องพยายามเลือก และจะเลือกคนที่มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการนวด เป็นคนที่สามารถที่จะ ใช้ภาษาได้ อันนี้ก็ต้องพยายามที่จะเลือกเน้นให้ตรงกับการให้บริการของเราในแต่ละประเภท ตัวที่ 6 นะคะที่อาจารย์อยากจะเพิ่มเติมให้ไปก็คือลักษณะทางกายภาพหรือ physical evidence นะคะ ตรงนี้จะเป็นลักษณะของการที่เราจะต้องมาปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในให้มีความรู้สึกว่าเมื่อเห็นปุ๊บ บ่งบอกได้ว่านี่คือสถานให้บริการหรือสปาของเรามีจุดเด่นจุดขาย มีสัญลักษณ์อะไรที่ทำให้ลูกค้าสามารถจดจำได้ว่ารูปแบบของสปาหรือสถานที่ให้บริการตรงนี้เช่นการใช้ตึก อาจจะเป็นตึกสีเขียว สีพาสเทลสีที่ลูกค้าสามารถจดจำได้ เมื่อลูกค้าจำได้แล้ว ก็จะมาสถานที่ของเราได้ถูกต้องนะคะ แล้วอีกทั้งลูกค้าเข้ามาปุ๊บในบรรยากาศภายในทางกายภาพ รู้สึกยังไงเรื่องของการใช้สี ใช้แสงกลิ่น ใช้บรรยากาศ อันนี้ก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายเมื่อเข้ามาใช้บริการ เบื้องต้นนี่คือสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับธุรกิจสปานะคะ ตัวสุดท้ายนะคะ จะเป็นเรื่องขบวนการการให้บริการหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า process เป็นตัวที่จะต้องคำนึงถึงขั้นตอนทั้งหมดในเรื่องของการให้บริการตั้งแต่เริ่มต้นว่าเมื่อลูกค้าเข้ามาถึงภายในแล้วสิ่งที่จะได้รับ ความรู้สึกแรกหรือ first impression คืออะไร อย่างเช่นพนักงานต้อนรับ มีการต้อนรับลูกค้าพูดจาต้อนรับไม่ได้ทำหน้าตาบึ้งตึงนะคะ มีผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นเรื่องของอผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้นะคะเป็น welcome r i n k ให้กับลูกค้าสอบถามพูดคุยกับลูกค้าอย่างความเป็นกันเอง หลังจากนั้นก็อาจจะแนะนำลูกค้าในเรื่องของเมนูสปานำเสนอในผลิตภัณฑ์ต่างๆ บริการต่างๆ ให้กับลูกค้าแล้วนำมาสู่การให้ลูก ค้าตัดสินใจเลือกบริการ เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะคะ ที่อาจารย์พูดในส่วนของผลิตภัณฑ์ของราคาสถานที่การส่งเสริมการตลาด บุคคลของลักษณะทางกายภาพและกระบวนการเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของการตลาดที่เราจะต้องนำมาเป็นข้อวิเคราะห์ และวางกลยุทธ์แต่ละด้าน ทำให้เกิดการเพิ่มยอดขาย หรือการใช้บริการของลูกค้าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น สวัสดีค่ะ